ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน งานวันวิทย์ถิ่นกุสุมาน ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงกับบริบทในพื้นที่ นอกจากช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างกระบวนการคิดที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเป็นทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นในยุคสมัยนี้ ยังอาจสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ สามารถนำความรู้และทักษะนี้มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหา สร้างโอกาสและสร้างอนาคตให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยครับ สวทช โดยงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบท ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาในอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรม งานวันวิทย์ถิ่นกุสุมาน 2565 ภายใต้แนวคิด ทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรจาก สวทช ตัวแทนครู และเยาวชนจากโครงการ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน